วันหยุดเด็กๆ เขาทำอะไรกัน ไม่เข้าค่ะปอโต้ ยิงฉุบ มาแล้วนะ มาแล้วนะเย่ส่งไปให้อีดส่งไปให้อีดออโต้ก็ได้ ออโต้โหยิงไม่ตรงกิจกรรมวันหยุดคอตเตอร์ยิง

พี่ด้าหลบเก่งมาก ฝั่งโน้นมีสองคนนะคะ ฝั่งนี้มีสาม ส่งครับ ส่งส่งไป ไปเลย ดูท่ามือโกนะ subscribe และแชร์ด้วยครับ บ๊ายบายบ๊ายบาย